ค่ะ มาพบกับอาจารย์เมย์อีกแล้วนะคะ ในเรื่องของ talk about getting lost in town ก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในเมืองกันก่อนนะคะ ว่ามีอะไรบ้างคำศัพท์คำแรกค่ะ bank bank แปลว่าธนาคารคำที่สอง restaurant restaurant แปลว่าร้านอาหารคำที่สาม bus stop bus stop แปลว่า ป้ายรถประจำทางค่ะคำที่ 4 train station train station สถานีรถไฟคำที่ 5 subway และ underground train คำว่า subway นะคะ จะใช้กับชาวที่เป็นอเมริกาและคำว่า underground จะใช้กับอังกฤษค่ะ หมายถึง รถไฟใต้ดิน ต่อไปคำที่ 6 airport airport สนามบิน ต่อไปค่ะ bus terminal bus terminal คือสถานีขนส่งคำต่อไป coffee shop coffee shop หรือคาเฟ่คาเฟ่ร้านกาแฟค่ะ คำต่อไป library library ห้องสมุด คำต่อไป hotel hotel โรงแรม ต่อไปค่ะ supermarket supermarket หรือ grocery store grocery store คือร้านขายของชำ ต่อไป hospital hospital โรงพยาบาล ต่อไปค่ะ pharmacy pharmacy หรือ drugstore drugstore ร้านขายยาคำต่อไป movie theater movie theater โรงภาพยนตร์ ต่อไปค่ะ temple temple หรือ church church วัดแล้วก็โบสถ์ค่ะ คำต่อไป park park ส่วนสาธารณะ คำต่อไป police station police station สถานีตำรวจ ต่อไปค่ะ post office post ออฟฟิศไปรษณีย์ต่อไป school school โรงเรียน และคำสุดท้าย museum museum พิพิธภัณฑ์ค่ะ เวลาเราไปเที่ยวตามเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กับเพื่อน ๆ หรือครอบครัว เราอาจจะประสบปัญหาหลงทาง โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนเยอะๆนะคะอา้า ตรงนี้ก็คุ้นๆ เดินวนมาวนไป 3 รอบแล้ว ยังหาสถานที่ไม่เจอนะคะ หรือนัดกับเพื่อนไว้ที่หน้าธนาคาร เอ๊แล้วธนาคารอยู่ตรงไหนล่ะ หาไม่เจอ นี่ล่ะค่ะ ทุกคนเคยหลงทางบ้างไหมคะ คำว่าหลงทางภาษาอังกฤษคือ lost lost ถ้าจะบอกว่าฉันหลงทางก็ใช้ am lost am lost แต่ถ้าเราหลงทางในต่างประเทศเราจะทำอย่างไรดีคะ What do you do if you get lost in a foreign country What do you do if you get lost in a foreign country ไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่เราในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ tourist หรือคำศัพท์อีกคำหนึ่งว่า visitor visitor เดินไปหาคนที่คิดว่าน่าจะเป็นคนท้องถิ่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า local people คนท้องถิ่นนะคะ local people และเราก็ขอความช่วยเหลือ โดยใช้คำว่า excuse me excuse me ขอโทษนะคะ ขอโทษนะครับ คือเราไม่รู้จักกันมาก่อน เราต้องให้เกียรติเขานะคะ เป็นการเปิดบทสนทนา ก่อนที่จะเริ่มถามทางค่ะ ยกตัวอย่างเช่น excuse me how do I get to iMobile Stadium excuse me how do I get to iMobile Stadium ประโยคนี้แปลว่า ขอโทษนะคะ หรือขอโทษนะครับฉันจะไปสนาม iMobile ได้อย่างไร ประโยคต่อไปนะคะ Excuse me could you tell me the way to เขากระโดง Forest Park Excuse me could you tell me the way to เขากระโดง Forest Park ประโยคนี้แปลว่า ขอโทษนะคะ หรือขอโทษนะครับ คุณช่วยบอกทางไปเขากระโดงได้ไหมไม่ยากใช่ไหมคะ ประโยคต่อไปค่ะ Excuse me, where is the nearest 7-Eleven? Excuse me, where is the nearest 7-Eleven? คำว่า near แปลว่าใกล้ค่ะ และคำว่า nearest ก็คือ ใกล้ที่สุดเป็นขั้นสูงสุดของคำศัพท์ adjective ที่เราใช้บอกนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงร้าน7 e l e v e n ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนคะ ทวนอีกครั้งนะคะ มีประโยคอะไรกันบ้างคะ ประโยคแรกค่ะ excuse me how do I get to แล้วก็ b l a b l a b l a ตามด้วยสถานที่ที่เราต้องการจะไป ประโยคที่ 2 ค่ะ excuse me could you tell me the way to dot dot dot ประโยคที่ 3 ค่ะ excuse me where is b l a b l a b l a พียงเท่านี้การหลงทางในต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนะคะ ต่อไปไปพบกับอาจารย์แมรี่ค่ะในคำศัพท์การบอกทิศทาง